สำหรับประโยค Saya harap laporan ini akan cukup แปลว่า ฉันหวังว่าใบรับรองนี้จะพอ คำว่า Saya แปลว่าฉัน คำว่า harap แปลว่าหวัง คำว่า laporan แปลว่า รายงาน ในที่นี้คือใบรับรอง คำว่า akan แปลว่าจะ คำว่า cukup แปลว่าเพียงพอสำหรับประโยค pastinya Anda tidak akan mendapatkan masalah แปลว่า แน่นอน คุณจะไม่มีปัญหาคำว่า pastinya แปลว่า แน่นอนคำว่า Anda แปลว่า คุณคำว่า tidak แปลว่า ไม่คำว่า akan แปลว่าจะ ว่า mendapatkan แปลว่า ได้รับ มีคำว่า masalah แปลว่า ปัญหา